โอ้พี่ป๊อกทำไมมินิมาสายนะพี่ ผมรอนานแล้วเนี่ยถ่ายรายการโทษทีโทษทีนาว คือวันนี้พี่รีบมากเลยนะครับ แต่ว่า รถเนี่ยติดตรงสะพานกลับรถ ไม่รู้มาจากไหนกันเยอะแยะ พูดถึงรถติดเนี่ยพี่น่าเห็นใจมาก ทั้งทำให้เปลืองน้ำมันเปลืองเวลาถูกถูกเสียอารมณ์ด้วยแน่นอนที่สุดครับ แล้วนี่นะครับถ้ามีงานวิจัยนะของคนไทยมาช่วยแก้ปัญหานี้ได้นะจะดีมากๆเลยกำลังจะบอกพอดีเลยครับพี่จริง มีงานวิจัยของคนไทยที่ช่วยควบคุมดูแลการจราจรให้เกิดความคล่องตัว และก็ความปลอดภัย อยากรู้ไหมว่าเป็นยังไง เดี๋ยวเราไปชมพร้อมคุณผู้ชมกันเลย นักวิจัย สวทช ร่วมกับนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย หรือ AIT ได้พัฒนาระบบนับจำนวนยานพาหนะบนท้องถนน และประมาณค่าความเร็วโดยเฉลี่ยของยานพาหนะ สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบกล้อง IP คาเมราได้โดยตรง เพื่อนำภาพจากกล้องวิดีโอมาประมวลผลภาพและส่งข้อมูลจำนวนยานพาหนะ และความเร็วเฉลี่ยกลับไปยังคอมพิวเตอร์ศูนย์กลาง โดยระบบจะแสดงผลความเร็วโดยเฉลี่ยของเส้นทางที่ปรากฏบนจอภาพจากกล้องวงจรปิด แปลงให้เป็นตัวเลขหรือเป็นสีบนแผนที่ มีระบบแจ้งเตือน เมื่อมีสภาพการจราจรที่ผิดปกติ และแสดงจุดติดตั้งกล้องบนแผนที่เพื่อเลือกดูภาพจากกล้องที่ต้องการได้ ผู้ใช้งานสามารถนำภาพและข้อมูลจากระบบ ไปใช้ในการแก้ไขปัญหารถติด รวมทั้งควบคุมดูแล การขับขี่ยานพาหนะที่เร็วเกินกฎหมายกำหนดได้อีกด้วยนะคะ ว้าวว้าวว้าว โอ้โห สุดยอดไปเลยนะครับ นี่ถ้าได้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เยอะ ๆ ก็คงจะช่วยแก้ปัญหาจราจรบนท้องถนนเมืองไทยได้เป็นอย่างดีเลย ใช่แล้วครับพี่ ราะทุกวันนี้นะครับเรามีจำนวนยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์เพิ่มมากขึ้นมากมายเลยครับถ้าเราไม่นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับต่อไปจะต้องเกิดปัญหาหนักขึ้นทุกวันแน่นอนเลย ชอบมากๆเลยครับ มีงานวิจัยดีๆ แบบนี้นะครับ ตอบโจทย์วิถีคนเมืองอย่างพี่นะ ถ้ามีอีกก็มาแนะนำเพิ่มเติมได้อีกนะครับนาได้แน่นอนครับพี่แต่สำหรับพี่ผมว่าผมมีวิธีดีกว่านั้นนะอะไรหรออยากรู้ไหมครับตื่นเช้าขึ้นไงพี่ จะได้ไม่ต้องขับรถเร็วไม่ต้องเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุต่างหากเคืออย่างนี้นาเมื่อคืนน่ะดึกไปหน่อยไง ซีรีส์เกาหลีเนี่ยกำลังเข้าได้เข้าเข็มเลย โอ้โหพี่ก็ต้องลุ้นไงว่าพระเอกอะกำลังเอกอะจะแบบ